ก็คือเป็นร่องแก้มรู้สึกว่ามันหรือถ้าไม่ได้แต่งหน้าก็จะทำให้ดูมีอายุมากขึ้น แล้วก็ดูเหมือนแก้มห้อยๆลงมา สวัสดีค่ะหญิงพลพัฒน์ค่ะวันนี้หญิงก็อยู่ที่วรีรัตคลินิกค่ะ ก็อยากจะมาปรึกษาคุณหมอนะคะ เรื่องที่กังวลก็จะมีหนักๆที่สุดแล้วก็กังวลมาหลายปีแล้วก็คือ เรื่องของร่องแก้มค่ะ ด้วยอายุเนอะมันก็ทำให้ร่องมันลึกขึ้น อีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นพวกริ้วรอยอะค่ะก็จะมีแค่2เรื่องนะคะ ที่อยากจะมาปรึกษาคุณหมอ เผื่อว่าคุณหมอจะเนรมิตให้แบบว่าปัญหาที่กวนใจเนี่ยหมดไปสักที เดี๋ยวไปปรึกษาคุณหมอกันเลยค่ะ ทีนี้ร่องแก้มนอกจากลึกไม่ไม่ เท่ากันนะคะมันแอบคนละเชฟด้วย คือร่องแก้มของคุณพลอยข้างเนี้ยคือมันจะเป็นลูกโค้งลงมาอย่างนี้ แต่ข้างเนี้ยจะเป็นขีดตรง ทีนี้ถ้าเราแก้เนี่ยมันจะได้เรื่องของปรับสองข้างให้มันบาลานซ์กันมากขึ้น ข้างนี้เดี๋ยวว่าจะใส่3เส้นข้างนี้จะใส่2เส้นเราใช้ไหมรุ่นแอมเบอร์ตัวใหมเนี่ยมันจะมีความอ่อนนุ่มพอมันเข้าไปอยู่ในรอยโค้งของแก้มเวลายิ้มอ่ะมันก็จะไม่นูนเป็นก้อน แล้วก็จะเนียนไปกับร่องแก้ม ยิ้มก็จะเป็นธรรมชาติ ช่วงแรกๆหลังจากทำไปอาทิตย์แรกอ่ะมันอาจจะเจ็บนิดนึงเวลายิ้มเพราะว่ามี ลอยู่ข้างใน โดยทั่วไปอาการเจ็บจะดีขึ้นเรื่อยๆ คนไข้โดยเฉลี่ย 1-2 อาทิตย์ก็จะหายเจ็บหมดค่ะ ี้หมอแก้เรื่องของริ้วรอยนะคะ บริเวณหน้าผากแล้วก็บริเวณขมวดคิ้วนะคะ แล้วก็ร่องแก้มสองข้างนะคะ มีการกลับหน้าไม่เท่ากันนะคะ นอกจากที่เราแก้ริ้วรอยเนี่ยหมอปรับตัวปัญหาที่มันให้กังวลคือคิ้วข้างซ้ายที่ตกลงกับข้างขวาเล็กน้อยนะคะ แล้วก็รองแก้มข้างขวาที่ลึกกว่าข้างซ้ายเราแก้ไขริ้วรอยเราใช้โบท็อกซ์นะคะแล้วก็ตัวของร่องแก้มหมอใช้ไหมรุ่นแอมเบอร์ค่ะก็ต้องบอกว่าคุณหมอมือเบามาก เจ็บแค่ตอนฉีดยาชาจิตเดียวทนให้ไหว แล้วเดี๋ยวสวย ก็ทำปุ๊บเห็นปั๊บเลย แอบตกใจเหมือนกันเพราะไม่เคยร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบตื่นเต้นแล้วก็แบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันขึ้นมาขนาดนี้เลยเหรอ ชอบมากค่ะ